แนะนำหน้าจอวิธีการใช้งาน โปรแกรม Blender มีลักษณะของส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน หรือ user interface หลักๆ ที่สำคัญดังนี้ 1. viewport เป็นหน้าต่างการทำงาน 3 มิติ เป็นพื้นที่การทำงานในการสร้างและปรับแต่งโมเดล 2. toolbox เป็นแถบเครื่องมือต่างๆ ที่จะใช้ในการสร้างและปรับแต่งโมเดล 3. outliner เป็นส่วนช่วยในการจัดการวัตถุหรืออ็อบเจกต์ต่างๆ ที่อยู่ในงาน สามารถทำให้มองเห็นภาพรวมของงาน และวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในงานทั้งที่ปรากฏและไม่ปรากฏ 4. properties เป็นแถบคุณสมบัติต่างๆของวัตถุและคุณสมบัติของงานที่ทำขึ้น เป็นส่วนที่ใช้ในการกำหนดคุณสมบัติต่างๆ การประมวลผลภาพ การสร้างฉากพื้นหลัง การปรับคุณสมบัติของวัตถุที่เลือกไว้ การปรับแต่งสี พื้นผิว การสร้างการจำลองทางฟิสิกส์เสมือนจริง 5. ไทม์ไลน์ เป็นส่วนในการสร้างและปรับแต่งงานภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชัน 6. เคอร์เซอร์ เป็นจุดอ้างอิงตำแหน่งในการสร้างชิ้นงานใหม่ 7. คิวบเป็นวัตถุรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่โปรแกรมสร้างให้เมื่อมีการเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม 8. Camera กล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพวัตถุเพื่อทำการเรนเดอร์แท็บ Information เป็นส่วนเมนูคำสั่งต่างๆ เช่น Open Save Import Export เมนูปรับแต่งหน้าต่างและการทำงาน เมนูในการเลือก Engine ที่ใช้ในการเรนเดอร์ ส่วนของ Engine ในการสร้างงาน หรือเรนเดอร์มีด้วยกัน 3 แบบด้วยกัน แบบแรกคือ Blender Render เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างงานแบบเก่า เหมาะสำหรับการสร้างงานที่ไม่ได้เน้นความสมจริงมากนัก มีการให้ค่าแสง ค่าสีที่สดใส และสามารถสร้างงานได้รวดเร็ว Blender Game เป็นแอนจินสำหรับสร้างเกมคอมพิวเตอร์ และใช้ภาษา Python ในการเขียนสคริปต์ Cycle Render เหมาะสำหรับการสร้างงานที่ต้องการความละเอียด ความสวยงามของวัตถุ มากกว่า Blender Render สามารถแสดงค่าแสง สี ค่าการสะท้อนของการตกกระทบของแสงต่างๆได้อย่างสมจริง แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างงานนาน และใช้ทรัพยากรเครื่องมาก การทำงานในวิวพอร์ตเบื้องต้น การควบคุมมุมมอง ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ที่เมนู View ด้านล่างของหน้าจอ Viewport หรือการใช้คีย์ลัดบนปุ่ม Numpad ของคีย์บอร์ด มุมมองหลักที่ใช้ในการมองภาพ 3 มิติมี 2 แบบคือ Orthographic View คือการแสดงผลมุมมองตามขนาดจริงของวัตถุโดยไม่ยึดติด กับการมองเห็นแบบสายตามนุษย์ ในมุมมองนี้ไม่ว่าจะหมุนมุมมองไปด้านใด วัตถุจะมีขนาดคงที่เสมอ ไม่ขึ้นอยู่กับระยะไกลหรือใกล้ ซึ่งมีประโยชน์ในการเปรียบเทียบขนาดจริงในการสร้างงานสามมิติ perspective view คือการแสดงผลมุมมองตามที่สายตามนุษย์มองเห็นจริง ซึ่งมุมมองนี้วัตถุที่อยู่ใกล้ก็จะมีขนาดใหญ่ และวัตถุที่อยู่ไกล ก็จะมีขนาดเล็กลงไปตามระยะห่างจากสายตา มุมมองนี้มีประโยชน์ในการมองผลลัพธ์จริงเมื่อเราสร้างงานสามิติ เราสามารถสลับมุมมองทั้งสองแบบนี้ได้โดยการกดที่ปุ่มนำแพด5การแบ่งหน้าจอ ให้ใช้เมาส์คลิกค้างไว้ที่สามเหลี่ยมมุมหน้าจอที่จะแบ่ง แล้วลากออกตามแนวที่ต้องการแบ่ง เช่น แนวตั้ง หรือแนวนอน การรวมหน้าจอ ให้ชาวเมาส์คลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมของหน้าต่างที่จะนำไปรวม แล้วลากไปทับกับหน้าต่างที่ไม่ต้องการ เพื่อรวมเป็นหน้าต่างเดียว การใช้เมาส์ในจอ Viewport จะมีลักษณะที่แตกต่างจากการใช้เมาส์ในโปรแกรมทั่ว ๆ ไปกล่าวคือ คลิกซ้ายเป็นการกำหนดตำแหน่งจุด 3D Cursor ปุ่ม Mouse Wheel หรือปุ่มกลาง ให้คลิกค้างไว้แล้วขยับเท่ากับการหมุนดูชิ้นงาน ถ้าหมุนล้อขึ้นลงเท่ากับการซูมเข้าและก็ซูมออก หากกด Shift ค้างไว้ แล้วขยับปุ่มเมาส์กลาง จะสามารถเลื่อนหน้าจอได้ คลิกขวาเป็นการเลือกวัตถุ การแสดงแถบเครื่องมือและแถบคุณสมบัติในหน้าต่าง Viewport กด T จะปรากฏแถบเครื่องมือ กด N จะปรากฏแถบคุณสมบัติ การเปลี่ยนรูปแบบหรือโหมดการทำงาน รูปแบบการทำงานที่เกี่ยวกับ Object Mesh Object Mode เป็นโหมดในการเพิ่มวัตถุขั้นต้น เช่น Mesh รูปทรงต่างๆ แสง กล้อง Edit Mode เป็นโหมดที่ใช้แก้ไขพื้นผิววัตถุของ Mesh Scrub Mode เป็นโหมดที่ใช้แก้ไข Mesh ในโหมดความละเอียดสูง Vertex Paint ใช้ลงสีตามจุด Wet Paint เป็นการกำหนดค่าเกี่ยวกับการใช้ริก หรือจุดขยับของ Animation ว่าริก จะกินพื้นที่เพื่อควบคุมผิวหนังเท่าไหร่ Texture Paint ใช้สำหรับวาดพื้นผิวเพื่อใช้กับวัตถุการสร้างผลงานหรือการเรนเดอร์เมื่อสร้างชิ้นงานเสร็จแล้ว หรือต้องการจะดูผลลัพธ์ที่สร้างไว้ ให้กดปุ่มคีย์ F12 เมื่อดูเสร็จแล้วต้องการกลับเข้าสู่การแก้ไข ให้กดปุ่ม Escape เพื่อออกจากหน้าต่างเรนเดอร์